เพื่อนๆเคยได้ยินขนมชิโร่โคยบิโตะไหมคะ ขนมคุกกี้สอดไส้ช็อกโกแลต ที่ถูกอบมาจากเตาร้อนๆของโรงงานช็อกโกแลตแห่งหนึ่งในฮอกไกโดปราสาทช็อกโกแลตแห่งนี้เป็นเหมือนกับสวนสนุกที่จะทำให้ทุกคนได้เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลง อุทยานหันษาและลิ้มรสช็อกโกแลตแสนอร่อยไปพร้อมๆกันค่ะ คำว่าชิโร่โคบิโตะแปลว่าแฟนสีขาว ตองคิดว่านะคำว่าชิโร่เนี่ยต้องแปลว่าหิมะแน่ๆเลยเพราะว่าหิมะก็เป็นสีขาวไปหมดเลย แล้วก็จริงๆ แล้วพอลองไปดูประวัติดูเนี่ยผู้ก่อตั้งอ่ะเขาก็ชอบเล่นสกี แล้วก็คือตอนที่เขาลงมาจับการเล่นสกีเนี่ยเขาก็พูดว่าชิโร่โคบิโตะทัชิกาฟุตเตกิตายโยก็คือแปลว่าพวกขาวๆอ่ะตกลงมาแล้วอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เหมือนแบบว่าพูดโดยที่แบบไม่ได้คิดอะไรอะไรเงี้ยชิโร่โคบิโตะก็เลยกลายเป็นชื่อขนม ิดว่าต้นไม้ต้องหนาวเขาจะทำเหมือนแบบเป็นผ้าแบบเนี้ยผมให้กับต้นไม้ก็จริงๆอะเหมือนเสื้อกันหนาวไหมมันต้นไม้เหรอมันไม่ใช่แค่แท้งเสาต้นไม้เหรอหรือว่าเขาทำเป็นคริสต์มาสทรีต้นไม้ปะไม่รู้ กริ๊งกริ๊งกริ๊งกริ๊งกริ๊งว้าว อันนี้เป็นช็อกโกแลตดริง์นะคะชิโร่คอยบิโตช็อกโกแลตตัวดริงก์แบบอัตตะกายอุ่นมากโอ้อร่อยมากอร่มันเหมือนแบบว่ามันหวานกลมกล่อมแบบว่า กินช็อกโกแลตอย่างเดียวไม่ใช่กินช็อกโกแลตอย่างเดียวเหมือนแบบกินแบบเป็นครีมด้วยอะไรเงี้ยอันนี้เขาเขียนว่า เชียร์การิกุระไซก็คือให้ยังให้กินตอนที่ยังร้อนๆ อยู่นะคะดีไหมสามสองตอนนี้เนี่ยก็เป็นหน้าหนาวนะครับ ตลอดพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็จะตกแต่งออกเป็นแนวคริสต์มาสหน่อยๆซึ่งผมว่าถ้าตกดึกเนี่ย แสงไฟที่ประดับอยู่เนี่ย คงสวยมากๆ แน่เลยครับ และนอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องดื่มอุ่นๆตามร้านต่างๆ โดยรอบและยังมีกิจกรรมกลางแจ้งอีก อ่าอื่นอย่างเช่น นั่งรถไฟจิ๋วชมวิวหรือว่าบางทีก็จะมีขบวนพาเหรดออกมาสร้างสีสันให้พวกเราได้อย่างมากเลยครับเอ้ยผหยิบมาไม่ได้อะ นี่แน่หนาว ตอนนี้พวกเราเนี่ยก็หนาวกันมากๆเลยนะครับ ก็ขอเข้ามาหลบกันที่ศาลาก่อนกับฮีเตอร์อุ่นๆเขาจะมีฮีเตอร์ให้ด้วย ในศาลานะครับก็จะมีเก็ดความรู้เขียนแปะไว้เล็กน้อยอย่างเช่นต้นนี้นะครับ ก็เป็นต้นมอนิลาที่ทางบริษัทอิชิยะเนี่ยเอามาทำขนมนั่นเอง อีกอย่างที่ดีงามมากๆเลยนะ คือเวลาที่เราเดินไปรอบๆ เนี่ยมันจะไม่เงียบเหงาเลย เพราะว่ามันจะมีเสียงเพลงจากจุดต่างๆ ตลอดเวลา ทั้งจากกล่องดนตรีขนาดใหญ่ขบวนพาเหรดหรือว่าหุ่นนักดนตรีก็ตามนะครับ The Museum ชิโร่คอยมิโตะหน้ามาแป๊บเดียวหน้ามาแตกมองไมออะสวยใช่ไหมล่ะ ภายในพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็จะมีทั้งหมด 2 ชั้นเนอะมีทั้งร้านอาหารร้านขายของฝากร้านขนมมีโชว์ต่างๆมากมายเลย แล้วก็ตอนนี้เราเข้ามาที่โซนแคนดี้ลาโบก็จะมีโชว์ทำแคนดี้ต่างๆ ให้เราดูกัน แล้วก็จริงๆก็จะมีโซนอื่นๆด้วย อย่างเช่นแบบโซนทำโชว์ทำช็อกโกแลตหรือพวกโซนเวิร์กช็อปที่ให้เราลองทำเองก็มีนะ ก็เสียค่าเข้าร่วมไม่แพงเท่าไหร่ หรือบางอันที่เป็นโชว์ หรือการแสดงเนี่ยก็เข้าชมฟรีนะครับเราก็แค่ต้องดูเวลาก่อนว่าเขาเริ่มโชว์เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่แล้วก็เข้าไปได้เลยเอาจริงโซนของฝากอย่างขนมชิโร่คอยบิโตะที่เราเคยเห็นที่ไทยเนี่ยถ้าเทียบราคากันแล้วเนี่ยถือว่าถูกมากๆเลยนะครับ ซื้อจากที่นี่ไปเนี่ยช่วงนี้หนึ่งมืนเย นค่ะ ซื้ออะไรก็ได้เอาไปเลยแค่เองให้คนอื่นดิ ของฝาก ที่นี่มีกิจกรรมหลากหลายให้ได้เรียนรู้และลองทำซึ่งเหมาะกับทุกเพศทุกวัยพาครอบครัวมาก็ดี หรือจะมากับเพื่อนก็ได้ จะมากับแฟนก็โรแมนติกไปอีกแบบ การที่พวกเราได้มาถึงโรงงานทำช็อกโกแลตอิชิยะทำให้เราได้เห็นถึงความใส่ใจ ความพิถีพิถันในการทำช็อกโกแลต การกินขนมชิโร่โคยมิโตะก็อร่อยมากขึ้นกว่าเดิมมาก ๆ เลยค่ะกินเองโอเค อ่าเต้นโอเค